ปิดใจ อย่าคิดเองเกรงกลัวจะอันตรายมีสิ่งใดมาเปิดใจร้อยเรียงรวมกัน เสียงแววแววกวนใจชวนให้หลงผิด อย่าได้คิดไปเสพติดใกล้ชิดคนผ่านปัดภั เชื่อมความสัมพันธ์ รักกันให้มันคงเลิกคบกันในทางที่ให้ลงผิด ภัยเสพติดเป็นพิษร้ายให้จงระวัง ร่างให้กัน To be number one มาจับมือกันพร้อมเดินข่าวไป ละอ่อนเจียงใหม่เป็นกำลังใจเต็มที่ มีสิ่ง มาเฮือม่วนหัวใจพี่น้องหมู่เฮาทางเพื่อนหญิงเพื่อนชายอยู่สุขสบายกันคู่ผู้คู่คนเมื่อนานมาแล้วได้ทำดีร่วมกันจึงเป็นแรงบันดาลฮื้อใจแกล้งกล้ามาไล่สิ่งบดียาอียาบ้ายาไอกัญชาที่แพร่เข้ามาตึงวันยาเสพติดนี้มันมีนักแต่หนาเฮาต้องช่วยกันมารณรงค์ต่อต้านภัยที่เกยมาจวนต้องยับยั้งชั่งใจบ่เข้าไปใกล้ทำแบ่งตาบ่หัน แล้วมาร่วมโครงการที่ทุนกระหม่อมฮื้อมาจะได้พัฒนาประเทศชาติเฮานั้นเพื่อเป็นรางวัลแด่เหล่าเยาวชนขอฝากหัวใจไว้กับ ับเพื่อนพ้องบอดีไปลองสิ่งเสพติดที่สับสนพลาดผิดเริ่มใหม่เพื่ออภัยกันกูคนจับมือหมู่เฮาเยาวชน ชูบีชูบีนัมเบอร์วันม่วนอกม่วนใจจะได้อยู่ห่างไกลยาเสพติดเนิ่์หมู่เฮาเฮาไว้สดใสละอันเชียงใหม่หัวใจเบิกบาน